Microsoft Excel ในเวอร์ชัน2013 มีความโดดเด่นที่น่าสนใจมากขึ้น ทั้งการรองรับการบันทึกไฟล์ขึ้นระบบคลาวด์และระบบ Microsoft OneDrive ทำให้ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ในขณะที่กำลังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และยังได้ออกแบบการใช้งานให้รองรับการใช้งานบน PC แท็บเล็ตและ Windows Phone จากตำแหน่งที่ต่างๆ ทั่วโลก โดยผู้ใช้จะต้องลงทะเบียน Microsoft Account ก่อนการเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Excel ลักษณะไฟล์ถ้าเปรียบเทียบได้เหมือนเสมือน สมุดหนึ่งเล่มที่ประกอบด้วยหลาย ๆ หน้า ที่เรียกว่าแผนงานหรือเวิร์กชีตในแต่ละเวิร์กชีตจะแบ่งเป็นตาราง ซึ่งตารางนี้เกิดจากส่วนตัดของคอลัมน์และแถว เรียกจุดตัดลักษณะเป็นช่อง ๆ นี้ว่าเซลล์ ใน1 worksheet จะมีชื่อคอลัมน์กำกับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ A ถึง F f d จำนวนแถวตั้งแต่ 1 ถึง 148,576 แถว และมีการออกแบบเครื่องมือเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัย รวมทั้งการทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ในบทเรียนนี้ จะเป็นการแนะนำการเริ่มต้นใช้ Microsoft Excel 2013 ซึ่งครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Excel 2013 การจัดการ Workbook การจัดการ Worksheet การใช้ Workbook ร่วมกัน และการตรวจสอบและการสั่งพิมพ์